นตกฝนตกเขาจะมีฟาร์มเมลอนให้เรานะคะ เขาจะเปิดให้เราชม ก็เป็นบางวันนะคะ ช่วงนี้ไม่เปิดเพราะว่ามีแมลงเยอะ เขาก็จะปลูกผักมะเขือเทศ